สำหรับเพื่อนๆ หรือว่าน้องๆคนไหนเนาะที่อยากให้ทางซ่อง SK เฮามาจักเพชรเนาะก็ทำกติกาง่ายๆ ตามขั้นตอนนี้เนาะก็แค่ไปกดติดตามเนาะซ่อง SK เนาะให้ถึงอ่า5,000 subscribe เนาะแล้วหลังจากที่มีผู้ติดตาม 5,000 subscribe เนาะแล้วทางซ่อง SK จะมาแจกเพชร ภัยกับน้องๆหรือว่าเพื่อนๆเนาะถ้าว่าเพื่อนคนใดเนาะที่ระอยากพลาดกิจกรรมแจกเพชรเนาะก็อย่าลืมมากดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยเนาะโอเคสบายดีเพื่อนๆทุกคนเลยเนาะ nope. นี่เนาะพอยก็จะมาซื้อของในกิจกรรมโตที่มาใหม่เนาะมาเพิ่งออกมาได้สองสามมือเนาะเพิ่งเริ่ม จากวันที่ 19เนาะไปหาวันที่24เนาะซึ่งวันนี้เป็น เป็นวันที่22แล้วเนาะเขาว่าผู้ใดอยากบ่อยากพลาดอ่ากิจกรรมนี้เนาะ nope. มาเล่นกันได้เนาะโอเคก็เข้ามาเลยเนาะแล้วก็มันจะมีกิจกรรมให้เล่นเนาะก็คือ ครั้งที่หนึ่งเนาะเขาจะให้ หมุนฟรีหนึ่งครั้งเนาะ แล้วก็ให้มันถือกับ เปอร์เซ็นต์มันจะมีอัน หลาย หลายหลายเปอร์เซ็นต์เนาะ ก็คือ 50%ลบ55%แล้วก็ลบ60% 65%แล้วก็ 85%เนาะ มันจะลบอย่างนี้เนาะ แต่ว่าถ้าว่าผู้ใดโชคดีเนาะ ได้ลบเปอร์เซ็นต์กัน หนึ่งเพชรนี่เนาะ ก็ดีใจนำเนาะเพราะว่าผู้ใดบอได้หนึ่งเพชรนี่ได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่ก็เสียใจนำเนาะแต่ว่าค่อยเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนาะ วันนี้เนาะค่อยก็จีมาซุ่มเนาะว่าแปดร้อยเก้าสี่เพชรนี่มันจะซื้อของนนนี่ได้มุดบอเราจะมาเริ่มจะมาลองซุ่มกันเนาะโอเค เริ่มกันเลยนะซื้อของอะไรทุกก่อนวะ Nope โอเค ขอซื้ออใบเพชรแล้วกันใบเพชรโอเคใบเพชรสิบอันแล้วก็หมุนฟรีอีกหนึ่งครั้งกิจกรรมตัวนี้มันจะเป็นตัวนี้เนาะอันถ้าว่าเขาซื้ออันของในนี้เนาะหนึ่งอันแล้วเนาะเขาจะสามารถหมุนได้เนาะฟรีแล้วก็ หลังจากที่หมุนแล้วมันจะตัดอันโตเปรเซีนต์นี้ออกเนาะสำหรับผู้ใดโชคนีเนาะ อ่า ตัวที่สองนี่ไปทึกอันหนึ่งเพชรนี้ก็ดีใจน้ำเนาะ เพราะว่าหนึ่งเพชรนี้มันจะเฮ็ดให้อันของที่อยู่ในในอัน ในนี้เนาะ มันทุกอันในนี้จะเป็นหนึ่งเพชรทั้งหมดเนาะ Oh no แล้วก็หมุนต่อไปเลยเนาะได้ nope โอเคเอาอันใดดีวะ อันใดดีวะ เอาอันใดดีวะ nope ขอมุนไปก่อนเนาะเลื่อนไปก่อน ขอเลื่อนไปก่อนโอเคโอ้นี่ไง ของที่ยังได้ เอาอันนี้ถูกก่อน เอาอันนี้ก่อนอันนี้ถือก้อนอันนี้ เอา ไปสัตว์เลี้ยง ยาฮูโอเค หมุนอีก หมุนอีก ขอให้ได้หนึ่งพิษขอให้ได้หนึ่งพิษขอให้ได้หนึ่งพิษหนึ่งพิษหนึ่งพิษโอ้ nope สุกบดีเลยอ่ะ เอาไอเคแล้วกันพอสันเปิด เอาหมุนต่อ หมุนต่อจะได้จะได้บอจะได้บอหนึ่งเพชรนะ เอาเอาหนึ่งเพชรหนึ่งเพชรมาแล้ว จังหวะนี้ มาแล้วเอาเกือบละเอาเอาซีซั่นพลัสของฟรีเลย เอาของฟรีเลย เอาได้แล้วซีซั่นพลัสโอเค เหลือ อีกสี่ครั้ง เหลืออีกสามครั้งเนาะ nope ามาลุ้นกันว่าหขาซีได้ปอจับไปมา เอา มาหนึ่งเพชรหนึ่งเพชรหนึ่งเพชร มาอีก โอ้ยโอ้ชิเซตหนใอยดเนี่ย รีเซ็ตก่อน เอา รีเซ็ตก่อน เอา nope โอ้ป่านนี้สวยละสวยละคุณนันดีไป เหลือ ตอนนี้เหลือสามร้อยห้าสิบหกเพชรเนาะ ได้อยู่บ่นี่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ ต้องออกละต้องออกละออกละออกเกือบเกือบเกือบไปแล้วโ o ้ e เกือบไปแล้วนะนั่นโอ้ยเอาอันใดดีวะเอาอันใดดีเอาอันใดดีโอ้ย เลือกประทึกแล้วได้นี่ ยังเหลือสัตว์เลี้ยง เหลือไปพิษเหลืออาหาร โอเค ขอ เลื่อนไปก่อนเนาะขอรีเซ็ตไปก่อนเนาะอาหารมา เออถ้าว่าเลือกอีก 300เพชรนี่โอ้ย nope โอ้ลอง ลองเบิ้งว่ามัน มันสิเป็นอะไรเอา หนึ่งเพชรต้องมาแล้วจังหวะนี้เพชรหนึ่งเพชรหนึ่งเพชรต้องมาแล้วหนึ่งเพชรโอ้เกือบได้หนึ่งเพชรเนาะย่าเอาเอาเพียงเท่านี้เนาะไปปืดของบึงก้นเนาะว่ามีของอย่างเพิ่มมาแล้วเนาะเอาปืดเปิดปืนอันนี้ก่อนเนาะปืนนี้จะเป็นปืนอัน MAG 7นะปืนนี้ MAG 7ถามว่าปืนตัวนี้มันดีบอก็คือมันจะค่อนข้างที่จะดีเนาะ มันบอดบอระยะหนึ่ง แล้วก็ความเร็วดีโหลดหนึ่งเนาะ nope. มันจะทำให้หรือว่ามันจะเฮ็ดให้อัน เวลาเรายิงเฮายิงสักตูเนาะ มันจะยิงคนได้ไกลแล้วก็ จะรีกระสุนไวเนาะโอเคเปิดเปิดกันเลยเนาะเอาสิบสิบกล้องนะเนาะเอาของแท้ต้องมาแล้วของแท้โอ้ยอ้ชิเอาสกาก่อนต้องมาแล้วจังหวะนี้ต้องมาละเอาต้องมาละเอาอ่ามีตะพุดต้องมาแล้วใส่สูตรก่อนมีสูตรต้องมีสูตร n o เอาหนึ่งกองเปิดไป เอาเปิดหกกล่องเลยต้องมาแล้วจังหวะนี้ต้องมาละต้องมาละมาเลยมาละมาละมาเลยมาเลย เปิดน้องมาโอ้ยบอมาอีกโอ้ยเอาลูกซองตัวนี้ต้องมาแล้ว จังหวะนี้ ขออยากได้ลูกซองอันนี้ จังหวะนี้ต้องมาละลูกซองลูกซองอันนี้ต้องมาละ nope มาพอได้ ้องมาละเอาใส่สุดก่อนใส่สุดก่อน เอาหนึ่งกล่องไป เอาเปลี่ยนสุดก่อน เปลี่ยนสุดก่อนใส่สุดก่อนใส่สุดเอาบอแมนนี่เป็นสูตรอันคนต่างชาตินะ Nope มันเป็นสูตรคนต่างชาติเนาะมาใส่เบิ่งว่ามันสีได้อยู่บ่ เค สุดวัดสุด สุดวัดเป็นน้องสุดวัดก่อน โอเคสุดวัดน้องสุดวัดก่อนโอเคได้ละต้องมาแล้วจังหวะนี้ต้องมาแล้วต้องมาแล้วต้องมาแล้วมาจังหวะนี้โอ้ได้ปืนอีกมาแล้วมามาโอ้ยบอมาอีกไกลแต่ว่าบอมาแล้ว ยะเขาได้อันอีกปืนหนึ่งเพิ่มแล้วเนาะจะเป็นปืน อันนี้ประยักได้แล้วนะไอ้นี่ประยักได้อันนี้แล้วนะอันนี้ก็มีแล้วนะประยักได้แล้วนะเอาอันนี้ก็มีคือกัน อยากได้ลูกซองอันนี้นะ เป็นอย่างบอมมาเนาะขันมานี่คักแล้วนะ เอาเอาไปเลย ค่อยก็มีลูกซองตัวนี้เนาะแต่ว่า ตัวนี้มันยังบอบอได้โดนใจเนาะโดนใจเท่าอันตัวนี้ ตัวนี้มันโดนใจก้อนเนาะ nope. โอเค สุดท้ายนี่ก็มีเพียงเท่านี้เนาะกิจกรรมตัวนี้มัน ทึกราคาทึกดีนะ ของถึกนะถ้าว่าอันเติมเพชรอีกนี่ได้นะนี่นะได้นะแต่ว่าเงินมดก่อนละคำว่าเพชรบ่มดนี่คำคำว่าเพชรมีประมาณ 1,000เพชรนี่ค่อยอาจจะได้แล้ว nope ของอันนี้อาจจะได้มดละแต่ว่ายาละเอาแต่๋ทวนี้เพราะว่าของนี้ก็บ่มีอย่างเอแล้วเนาะ Yahoo! ของอันี้เนีมีแต่ของดีๆท่านนั้นน่ะ โอ้สุดนี้ก็เท่คือกันเนาะสุดนี้เนาะ เอา ก็มีแต่เท่านี้เนาะ สุดท้ายนี้ก็ฝาก กดไลค์ กดติดตามเด้อบ๊ายบาย เจอกันคลิปหน้า โย่